วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของเผ่าในโลกของเทราโดยที่ยังจะไม่พูดถึงในเรื่องของคลาสอาชีพต่าง ๆ ถึงแม้ว่าเนื้อหาของทั้งในส่วนของเผ่าและอาชีพเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันมากก็ตาม แต่ว่าในเรื่องของคลาสเนี่ยมันจะมีรายละเอียดหลายๆอย่างเลยที่จะต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นถ้าเอามารวมกันก็จะทำให้คลิปยาวเกินไป ในเรื่องของอาชีพจะเอ่ยในคลิปถัดๆไปนะรายละเอียดที่จะพูดถึงนี้ก็จะมีดังนี้นะครับในในช่วงแรกที่จะพูดถึงเนี่ยผมจะพูด เกี่ยวกับลักษณะของตัวละครของเผ่านั้นๆว่ามันมีความพิเศษยังไง มีแอคชั่นท่าทางต่างๆ เพศชายเพศหญิงเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้าง ประวัติความเป็นมาของแต่ละเผ่าเนี่ยผมจะไม่เอ่ยถึงโดยละเอียดเพราะว่าต้องการให้ผู้เล่นได้สัมผัสเองเอาเองจากในส่วนของการเล่นเนื้อเรื่องแล้วก็ฉากและก็ภาพในเกมต่างๆ คิดว่าถ้าเอามาสปอยสมดเดี๋ยวจะ บดลุ้นกันสำหรับเราส่วนในช่วงหลังของคลิปผมจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสกิลประจำเผ่า แล้วก็ความสามารถพิเศษต่าง ๆ ของเผ่านั้น ๆ แจกแจงถึงรายละเอียดด้วยว่า มันเป็นยังไง เปรียบเทียบไปแล้วแต่ละเผ่านี่จะเป็นยังไงโดยจะทำให้ดูในเป็นไฟล์ Excel เดี๋ยวจะเอาให้ดูง่ายๆ เพื่อเปรียบเทียบง่ายๆ แล้วก็จะมีทริคปลีกย่อยเกี่ยวกับเรื่องของส่วนสูงแล้วก็ขนาดตัวของเผ่าแต่ละเผ่าที่เราสร้างมาด้วยโอเค ต่อไปเรามาดูในเรื่องของเผ่า เผ่าแรกที่จะนำเสนอก็คือเผ่าของแคสตานิกนะฮะ ลักษณะเด่นของคือก็คือมีเขาบนหัวทั้งตัวชายและก็ตัวหญิง ลักษณะของเขาเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปตามที่เราจะเลือกสร้างตัวจะดีไซน์เป็นทรงไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับทรงผมด้วย แล้วก็รูปร่างท่าทางเนี่ยตัวชายก็จะเป็นซิกแพคเน้นกล้าม เล็กๆน้อยๆ พอสวยงามตัวหญิงก็จะเน้นเซ็กซี่ เป็นอกเอวเป็นเอวท่ายืนก็จะโยกย้ายสายสะโพกท่าเดินก็เป็นไปตามนั้น เป็นแนวปีศาจเซ็กซี่นะฮะทั้งคู่เลยทั้งตัวชายตัวหญิง รูปร่าง พอเหมาะพอเจาะไม่สูงไม่เตี้ยแอคชั่นก็เน้นรวดเร็วว่องไวุคอสตูมก็เน้นมีทุกรูปแบบ ต่อไปเป็นของเผ่า เอลฟ์ไฮเอลฟ์ไฮเอลฟ์เนี่ยมีจุดเด่นลักษณะก็คือเหมือนกับเป็นผู้สูงศักดิ์เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีชนชั้นสูง อะไรประมาณนั้นตามคอนเซ็ปต์ของเอลเลยนะฮะแล้วก็จุดเด่นที่เห็นชัดอีกอันหนึ่งของเอลตัวหญิงก็คือ นมครับนมใหญ่มาก ใหญ่ที่สุดในเกม แล้วแล้วก็ท่ายืนที่เรียกว่าเหมือนกับยืน เอวหักหลังคดนิดหน่อย ตลกดีซึ่งเป็นท่ายืนที่เท่มาก ส่วนตัวชายนี่ก็จะมีรูปร่างเหมือน นายแบบซูเปอร์โมเดลอะไรประมาณนั้น แอคชั่นก็ดูสุขุมนุ่มลึกนาดินดูชุดคอสตูมนี่ก็มีทุกแบบทุกแนวทุกแบบเหมือนกันไฮเอลนะครับ เป็นเป็นเผ่าที่ได้รับการเลือกเล่นมากพอๆกับแคสตานิกเลย ด้วย ดีไซน์ ของมันค่อน ข้างจะโดนใจผู้เล่นหลายๆคนต่อไปเป็นเผ่าเอลินคำจำกัดความของเผ่านี้ก็ คง จะไม่ พ้น โลลิแค่ นั้นจริงๆโลลิจริง ๆ เกือบ 70%ของ ประชากรเซิร์ฟเวอร์ นอกนะฮะทั้ง2เซิร์ฟเวอร์ ทั้ง NA แล้วก็ EU ที่สัมผัสมาเนี่ยมักจะเลือกเล่นตัวของเผ่านี้เป็นหลักเลยครับก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันว่าทำไมถึงคนไม่ชอบนะส่วนตัวผมชอบแคสเนกมากกว่า แต่โดยส่วนใหญ่คนจะเลือกชอบเผ่านี้ อาจจะเพราะว่าลักษณะท่าทางดูน่ารักขี้ขู่แล้วก็มีความคล่องแคล่วว่องไวเนื่องจากด้วยตัวเล็กสเปคหลาย ๆคนเลยทีเดียวแอคชั่นก็เหมือนเด็กแต่จริงๆไม่เด็กนะครับตามเนื้อเรื่องนี่เป็น เผ่าที่มีอายุพอสมควรแล้วมันก็เป็นพูดของพงไพร อะไรประมาณนั้นนะชุดคอสตูมนี่ก็มีหลายๆแนว ส่วนใหญ่ก็จะเน้นความน่ารักเป็นหลัก ใครที่ชอบแนวน่ารักน่ารักเผ่านี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับการันตีด้วยยอดผู้เล่น70%ของแต่ละเซิร์ฟที่เจอมาเป็นเผ่านี้แทบทั้งนั้นเลย เรียกว่า เอลิทออนไลน์ก็ยังได้ ต่อไปเป็นเผ่าฮิวแมนก็คือเผ่ามนุษย์ที่เราคุ้นเคยอยู่ดีก็ มนุษย์ก็เป็นมนุษย์นะครับไม่รู้จะบอกไงดีมันคือดีไซน์ของเผ่าเนี่ยจะเป็นแนวเน้นเหมือนกับว่าเป็นผู้ใหญ่สายนักรบ จะไม่ค่อยมีแนวนางแบบซูเปอร์โมเดลอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีมาแต่จะเป็นแนวนักรบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ เคร่งขรึมหน่อยทั้งตัวชายและตัวหญิงเลย รูปร่างหน้าตาก็อาจจะดูเท่ๆเป็นแนวผู้ใหญ่เนาะ แอคชั่นก็กลางๆไม่ ไม่ไม่ชัดเจนอะไรนักนักในเรื่องของท่าทางก็ก็เป็นมนุษย์ ก็คือตามลักษณะคอนเซ็ปต์ของมันก็กลางทุกอย่างนะ ใคร ชอบสายมนุษย์ก็เลือกได้เลย ต่อไปเป็นเผ่า ้บริ้บริเนี่ยจริงๆก็ลักจะคล้ายๆ กับของเอลิน แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวลักษณะเป็นสัตว์ ตัวอ้วนๆกลมๆ มีหลายแบบนะครับมีแพนด้ามีแรคคูนมีกวางกระต่ายหมีอะไรเงี้ยเยอะๆเลย แล้วแต่เราจะเลือกสร้างแต่ตอนสร้างตัวตอนแรก แล้วก็แอคชั่นท่าทางเนี่ยเป็นตัวที่จะเรียกว่าตลกก็ใช่จะบอกว่าเท่ก็ไม่เชิง เอาเป็นว่ามันมีความโดดเด่นในเรื่องของแอคชั่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเป็น ในความรู้สึกผมนะมันเป็นตัวเรียกเสียงฮาได้เป็นอย่างดีเลยในเวลาเราเห็นมันทำแอคชั่นต่างๆเนี่ยคอสตูมก็จะเน้นไปทางแนวแนวตลกตลกซะมากเยอะๆ แนวเท่ๆในความในความชอบของเขาก็มีเยอะเหมือนกัน มีเพื่อนผมหลายคนเลือกเล่นเผานี้ก็มีเยอะเหมือนกันครับด้วยความที่มันดู ตลก ตลกคนตีเนี่ย ต่อไปเป็นเผ่าอามัน นะฮะ เป็นลูก หลานของ มังกร ใน สมัยก่อน ก็ลักษณะก็จะเห็นได้ว่าหน้าตาค่าทางเนี่ยคล้ายจะคล้าย มังกร มาก มีเขา มีเกล็ด ดูบึกบึนแข็งแรงทั้งตัวชายและตัวหญิงเลย หน้านี่เน้นดุเน้นถึกหน้าตานะฮะแล้วก็ แอคชั่นเนี่ยก็เน้นดูความกล้าวแกร่ง แข็งแรง ประมาณนั้นชุดคอสตูมนี่ก็จะไม่ค่อยเด่นมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเผ่านี้จะเน้นในเรื่องของลักษณะของผิวหนังที่ดูแข็งแรงแข็งแกร่งมากกว่าดังนั้นชุดคอสตูมจะไม่ค่อยเด่นอะไรมากมายนะ เขาเน้นโชว์โชว์โชว์เขา โชว์หน้า โชว์อกโชว์เนื้อหนังซะมากกว่าเลยโชว์ชุด ใครที่ชอบสายถึกๆโหดๆเถื่อนๆเนี่ยเผ่านี้คำตอบของคุณเลยครับ ใช่แน่นอน หน้าตานะ ต่อไปเป็นเผ่าสุดท้ายก็คือเผ่าบาราก้าบาราก้าเนี่ยเป็นลูกหลานของเผ่ายักษ์ ซึ่งในอดีตก็ทำเอาโลกเทล่าเนี่ยพินาศก็ยับไปแล้วแต่ว่า พอมาเป็นเผ่าบาราก้าเนี่ยเขากลับเป็นกลุ่มเผ่าที่รักสงบ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นคล้ายว่าจะชดเชยความผิดที่บรรพบุรุษเคยทำไว้เลยประมาณนั้น แล้วก็ รูปร่างหน้าตาเนี่ยจะสูงตัวเนี่ยจะสูงใหญ่ ใหญ่โต ใหญ่มากๆเรียกว่าระยะร้อยเมตรเนี่ยเห็นมาลาก้าก่อนใครเห็นพาลาก้าไว้ก่อนเลยแอคชั่นก็ไม่ชัดเจนนักยกเว้นตัวเวทนะฮะตัวเวท ตัวเมทอะไรเงี้ยจะมีท่ายืนท่าท่าร่ายเวทอะไรเงี้ยที่มีเอกลักษณ์มากผมเรียกผมเรียกว่าท่าดึงดาวเท่มาก วลามันยืนเฉยด้วยทลายเวทเช็ดชัดมาก อ่ะก็จบกันไปละสำหรับในช่วง ในช่วงแรกของเผ่า ในช่วงที่ 2 เนี่ยนะครับ ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ สกิลประจำเผ่า และก็ความสามารถพิเศษของแต่ละเผ่า โดยจัดทำไว้เป็นตาราง Excel เดี๋ยวก็จะมีลิงก์อัปโหลดอยู่ด้านล่างให้ทุกคนเข้าไปอ่านได้กดเข้าไปอ่านได้ อธิบายตารางก่อน อันช่องแรกนะฮะจะเป็นชื่อของเผ่าแต่ละเผ่านะครับในนี้จะเรียงตามระดับตัวอักษรแล้วก็ สกิล ที่จะพูดถึงเนี่ยจะแบ่งเป็น 2 ประเภทก็คือ สกิล ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ ก็คือหมวดของคอมแบทนะ ฮะ จะแบ่งเป็น สกิล แบบประเภท กดใช้แอคทีฟกับสกิล ประเภทพาสซีฟติดตัว แล้วก็แบ่งเป็นอีกพวกนึงก็คือสกิลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ จะให้ดูเกี่ยวกับนอนคอมแบทก่อนแล้วกันเพราะมันเข้าใจง่ายดีนอนคอมแบทเนี่ยจะมี 2 ส่วน อันดับแรกนะฮะผมจะดูเรื่องของเทเลพอร์ตแต่ละเผ่าเนี่ยเมื่อเลเวลถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยจะมีสกิลที่สามารถกดใช้เทเลพอร์ตไปยังเมืองนั้นๆได้โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมืองประจำเผ่าของตัวเองสกิลนี้จริง ๆไม่ค่อยได้ใช้อะไร มากมายเพราะว่าเราก็จะมี ใบวาร์ปหรือจะใช้วาร์ปจาก NPC อยู่ละก็คือเป็นคล้ายๆว่าสกิลเวลาลืมใบวาร์ปลืมมกใบวาร์ปเลยมากกว่าซะมากกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ อีกอันนึงในส่วนของ นอนคอมแบทก็คือการเก็บแร่ แล้วก็การคราฟติ้ง มันจะมี แต่ละเผ่าเนี่ยมีความสามารถต่างไปมันมีทั้งหมด7เผ่าใช่ไหมครับ แต่ละเผ่านี่จะมีอยู่สกิลอันเนี้ยหนึ่งอันเท่านั้น ผมมองผมให้มองประเภทการเก็บแร่ก่อนแล้วกันนะฮะ การเก็บแร่ในของโลกเทราเนี่ยมันจะมีแร่อยู่ทั้งหมด 3 ชนิดครับ แร่ทั้ง 3 ชนิดเนี่ยก็จะมีทั้งประเภทออเอเซนต์แล้วก็แพลนแต่รูปของแร่ก็จะประมาณนี้นะฮะ อันแรกนี่จะเป็นเอเซนต์จะเป็นก้อนผลึกสีคริสตัลเนี่ยสีแตกต่างกัน บางทีเป็นสีแดงสีน้ำเงินต่างเนี่ย อันนี้คือเอเซนต์อันนี้คือออลักษณะคล้ายๆกับเอเซนต์แต่ว่ามันจะเป็นก้อนที่อยู่ เหมือนก้อนหินติดอยู่บนพื้นอะไรเงี้ยอย่างประมาณนี้นะครับของเอเซนต์เนี่ยจะเป็นลอยๆ มีออร่าไฟฟ้าส่วนใหญ่นะฮะอีกสุดท้ายก็คือเป็นแพลนคือเป็นต้นไม้เลยตามชื่อแพลนบางทีก็เป็นดอกไม้ก็มีนะฮะประมาณนี้ อย่างของ อามันเนี่ยเมื่อดูตารางเนี่ยอามันนะครับเก็บแร่ประเภทออเร็วขึ้น ก็คือจากปกติเนี่ยเราจะเก็บแร่ ใช้เวลาประมาณสมมติสมมติว่าใช้เวลา 4 วิเนี่ยเก็บเร็วขึ้นมันก็จะเก็บได้ในระยะเวลาประมาณ 3.5 วิประมาณนั้นนะครับนี่คือดูความโดยประมาณคือมันเก็บเร็วขึ้น นิดนึงตอนนี้อย่างของเอลินกับโปบลิจะเก็บแร่ประเภทแพลนเร็วขึ้น แล้วก็ของไฮเอลก็เก็บเอเซนเร็วขึ้นคราวนี้มาดูในเรื่องของการคราฟติ้งบ้าง ของบาราก้าสร้างอาวุธเนี่ยสร้างอาวุธเวทอาวุธแคสซานิกสร้างอาวุธหนัก แล้วก็ของฮิวแมนสร้างเกราะเบาจะเห็นว่ามันขาดอะไรหลายๆอย่างเยอะเลยนะ ก็คือ ไม่มีอาวุธเบาไม่ให้ให้ให้เป็นสกิลเสริม แต่ว่าเอาเข้าจริงๆนะฮะสกิลประเภท สร้างไอเทมเร็วขึ้นอะไรพวกนี้ไม่เห็นผลครับเพราะว่าเวลาเรากดสร้างคราฟติ้งจริงๆ เนี่ย เรากดสร้างทิ้งไว้แล้วก็ออกไปทำนู่นทำนี่ สักพักหนึ่งกลับมาก็เสร็จพอดี เพราะนั้นเร็วขึ้น 10%นี่ก็ไม่ค่อยจะเห็นผลสักเท่าไหร่ โอเค ต่อไปเรามาดูในเรื่องของสกิลส่วนของคอมแบท อันนี้เป็นเรื่องหลักเลย ที่ที่ที่ต้องทำความเข้าใจก่อน นั่นก็คือคอมแบทเนี่ย สกิลสกิลที่เกี่ยวข้องกับการคอมแบทเนี่ย เอาที่จริงนะ ไม่ค่อยได้กดใช้กันหรอก จะด้วยว่าลืมหรือว่า กดสกิลอื่นคุ้มกว่าก็ประมาณนั้น แต่มันก็มีบางสกิลเหมือนกันที่ ที่ที่น่าสนใจอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูไล่เรียงกันไปเลยนะฮะอามันสกิลประเภทกดใช้เนี่ยเมื่อกดใช้จะเพิ่มการต้านทานต่อสถานะล้มและก็เคลื่อนที่ไม่ได้ เป็นระยะเวลา 30วินาทีคูดาวของสกิลนี้คือ1ชั่วโมงส่วนสกิลพาสีฟเนี่ยจะเพิ่มการต้านทานต่อการโจมตีแบบลดพีเป็นช่วงเวลา 10 หน่วย การโจมตีแบบช่วงลดพีเป็นช่วงเวลาเนี่ยคือคล้ายๆประเภทโดนพิษอ่ะโดนพิษ แต่ลดทีละ30 ทุก 10 วินาทีอะไรประมาณนั้นฮะ แล้วก็อันที่2ของภาษีคือลดความเสียหายที่ได้รับลง 10%เมื่อเรามี HP ต่ำกว่า 30 ก็คือ มอน จะตีเบาเบาลง 10%เมื่อเราเลือดเหลือน้อยกว่า 30 ก็อาจจะ กันเหนียวกันตาย ช่วยลดดาเมจ ได้นิดหน่อย ต่อไปบาราก้า นะฮะ สกิลแอคทีฟก็คือกดแล้วเติม HP ของตัวเองเนี่ยสกิลแอคทีฟก็คือกด แล้วเติม HP ของตัวเองเนี่ยเต็มจากหนึ่งเนี่ยขึ้นมาเต็มหลอดเลยมีสักแสน HP ก็เติมเต็มแสนเลยแต่คูดาวสองชั่วโมงครับแล้วก็สกิลพาสซีคือเพิ่มการต้านทานต่อสตันสิบในส่วนของสตามิน่านี่ ทางตัวเกมแพทเกือบจะล่าสุดเนี่ยเขาก็ยกเลิกไปนานพอสมควรแล้วนะก็คิดว่าในตัวเซิร์ฟเวอร์ ที่เราเล่นกันคงไม่มีตัวสตามิน่าแล้ว แต่ในข้อมูลส่วนนี้ก็แปะเอาไว้ก่อนแล้วต่อไปเรามาพูดถึง บาราก้ากันนิดหนึ่งจากที่มีสกิลเติมเฮ h ีเต็มเนี่ยมันเหมาะที่จะเอาไปใช้ในสถานการณ์ ที่จำเป็นมากๆ เลยเช่น เราไปลุยดันที่ยากมากๆมีโอกาสเสี่ยงสูง กดสกิลนี้เนี่ยตุ๊บเต็มเฮ h ีคือเป็นไม่ต้องพึ่งพระฮิวคล้ายๆว่า เยอะขึ้นมาได้อีกนิดนึงประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้าถ้านะครับถ้าถ้าทีมเรากำลังแย่จริง ๆ แล้วเราประเมินแล้วว่า กดไปมันก็ไม่ช่วยอะไรอ่ะ อย่ากกดดีกว่า เพราะว่าครูดาวมันตั้งสองชั่วโมงเก็บไว้ยามจำเป็นจริงดีกว่า ต่อไปนะครับ เป็นของแคสตนิกเผาแคสตนิก สกิลกดใช้จะเป็นเพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น 30 หน่วยเป็นเวลา 3 นาทีนะฮะ ตีเร็วขึ้นพอสมควรเลย แต่นะฮะ แต่ค่าความต้านทานต่อสถานะล้ม จะลดลง 20%เช่นต้านทานล้มเนี่ยเรามี 100เนี่ยก็จะเหลือ 80 เป็นเวลา 3 นาทีเหมือนกัน สกิลนี้มีคูดาว 30 นาทีนะก็กดใช้ได้เรื่อยๆเหมือนกัน ในระหว่างที่ลงดันก็ก็อย่าลืมกดใช้กันแล้วกันส่วนสกิลพาสซีฟเพิ่มอัตราคริตเคอลอัตรานะฮะไม่ใช่คิดเดาดาเมจอัตราการติดคริติคอล1%เมื่อโจมตีเป้าหมายจากด้านหลัง อันนี้ดูเหมือนจะน่าสนใจ แต่จริง ๆ เวลาเราเราเล่นจริงๆเนี่ยอัตราคริติคอลเนี่ยมันเพิ่มได้ไม่ยากเลยในเกมเนี่ยมันจะมีไอเทมช่วยเพิ่มอัตราการติดคริติคอลเนี่ยเยอะแยะไปหมด เพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยแทบไม่เห็นผลต่างเลยก็ได้ แต่ยังไงเพิ่มก็ดีกว่าไม่เพิ่มนะฮะแล้วก็อันที่สองคือลดความเสียหายจากการตกลงที่สูง ตกจากที่สูงลงห้าสิบเเปอร์ซ็นต์คือถ้าเป็นเผ่าอื่นเนี่ยกระโดดหน้าผาสูงสูงทีเนี่ยตกลงมาปิ้ว แตกเลือดเหลือหนึ่งอะไรเงี้ยโดนมนตบอีกทีตายอะไรเงี้ยจังหวะนี้นะฮะแต่ของแคทานิกเนี่ยโดดลงมาปั๊บ ลดแค่ห้าสิบเเปอร์ซ็นต์ก็ยังวิ่งต่อได้แล้วประมาณนี้ไม่ตาย ต่อไปของเอลินแล้วก็โพโพลิจะมีแอคทีฟหรือพาสซีฟเหมือนกันนะครับ แอคทีฟก่อนนะฮะ แอคทีฟอันแรกเนี่ยก็คือเวลากดใช้เนี่ยมอนสเตอร์จะไม่โจมตีก่อนนะครับ ก็คือกดใช้ปั๊บไปวิ่งลันล้าเลยเลยท่ามกลางดงมอน แต่มีข้อแม้อยู่ว่าความเร็วในการวิ่งในการเคลื่อนที่เนี่ยจะลดลง 40%แล้วก็ผลของสกิลเนี่ยจะถูกยกเลิก ถ้าเราไปกดใช้สกิลอื่นหรือกดใช้ไอเทมหรือไปสกิดโดนมอนไปจิ้มมอนแล้วไปตีมอนก่อนอะไรเงี้ยสกิลก็จะยกเลิกทันทีมอนก็ตีเราทันที ก็สกิลนี้แสดงผลเป็นเวลา 1 นาทีนะครับ มีคูลดาวน์หนึ่งชั่วโมงก็ใช้งานใน ไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่เพราะว่ามันวิ่งช้าไงเสียเวลา แต่ว่าบางทีก็เอาไว้เก็บเก็บเก็บแร่บางจุดเท่านั้นเองที่ผมเคยเห็นนะแล้วก็มีพาสซีเป็นว่ายน้ำเร็วกว่าเผาอื่นอยู่ นิดหน่อย ก็คือถ้าออกสตาร์ทพร้อมกันเนี่ยว่ายร้อยเมตรเนี่ยไม่มีใครทันเขาอ่ะเขาถึงเส้นชัยก่อน ถามว่าสำคัญไหมไม่สำคัญเลยสักนิดต่อไปเป็นของไฮเอลฟ์นะครับ ไอเอลเนี่ยสกิล กดใช้เติมมานาเต็มอย่างของบาลาก้าเมื่อกี้เติม HP เต็มแต่คราวนี้ของไอเอลเป็นเติมมานาเต็ม แล้วก็มีพาสีเป็นจะฟื้นมา MP เรื่อยๆ ทีละนิดหลังจากถูกชุบชีวิตนะฮะเติม MP เต็มเนี่ยสกิลนี้เนี่ยก็เลยมักจะโดนนำไปใช้กับอาชีพประเภทนักเวทซะมากกว่า เพราะว่าอาชีพนักเวทเนี่ยมันใช้มานาเยอะบางทีบางจังหวะ ผลานมานาค่อนข้างจะเยอะอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่ต้องฮิวแบบกระนำกระนำกระนำกระนำกันเพื่อนตายอะไรเงี้ยก็ MP จะหมดอย่างรวดเร็ว ก็ถ้ามีอันนี้ก็เติมกดเติมปั๊มเต็มเหมือนกัน แต่ถามว่าจริงๆค่อยไม่ค่อยได้ใช้ หรอกเพราะว่าเรามียาให้ปั๊ม MP ราคาถูกอยู่แล้ว คือถ้ากดกดยาเรื่อยๆเทียนิดเทียนิด มันก็ฟื้นทันนะฮะ MP ต่อไปของอันสุดท้ายของ Human อันนี้แบบกดใช้นะครับ เพิ่มการต้านทานต่อสถานะล้มและก็สตันเป็นระยะเวลา 3 นาที มีคูดาวหนึ่งชั่วโมง ดูได้เปรียบเยอะเลยนะเมื่อเทียบกับอามันฮิวแมนนะฮะกับอามันของอามัน นี่ล้มกับเคลื่อนที่ไม่ได้ระยะเวลาแสดงผลแค่ 30 วินาทีเท่านั้นเองคูดาวหนึ่งชั่วโมง แต่ของฮิวแมนเนี่ยแสดงผลตั้ง 3 นาทีเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเหมือนกัน ถามว่ายิ่งไอ้ล้มกับสตันเนี่ยเป็นดีบัฟที่เจอบ่อยด้วย ในเวในเวลาเรา PVP เนี่ยมักจะเจอดีบัฟสองอันนี้ เป็นหลักเลยก็ว่าได้ล้มกับสตันเนี่ยในส่วนของเคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกสกิลประเภทยึดจับอะไรประมาณนี้นะซึ่งมีน้อยกว่า ล้มแล้วก็สตันในส่วนนี้ฮิวแมนยังค่อนข้างได้เปรียบเลยทีเดียวจะถามว่าได้เปรียบมากไหม ไม่มากครับ เพราะว่าคูดาวมันหนึ่งชั่วโมง มาดูที่สกิลพาสซีฟบ้างนะฮะพาสซีฟของฮิวแมนเป็นการลดความเสียหายที่ได้รับลง10%จากผู้เล่นเท่านั้นนะครับเมื่อ HP เราต่ำกว่า30%อันนี้จะ คล้ายกันมากกับของอามัน อามันเนี่ยลด 10%เมื่อให้ปี 30 ต่ำกว่า 30 เหมือนกัน แต่อันของอามันเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้ทั้ง มอน ทั้งคนหรือเปล่านะ เพราะว่าในตาราง Data ที่เขาบอกมาเนี่ยไม่ได้กำหนดไว้ แต่ของมนุษย์เนี่ยกำหนดไว้อย่างชัดเจนเลยว่า จากผู้เล่นเท่านั้นคือจากมอนสเตอร์เนี่ยไม่ลดนะครับลดเลือดเหลือต่ำกว่า 30%ก็ความเสียหายก็ยังโดนเท่าเดิมนะฮะ แล้วก็มีภาษีเพิ่ม HP ทีละนิดทีละนิดหลังจากถูกชุบชีวิต ตารางนี้ก็เป็นตารางค่อนข้างจะล่าสุดแล้วแหละไม่ได้แก้มันไม่มีการแก้ไขมา เป็นเวลาหลายปีแล้ว คิดว่าแพทล่าสุดก็คงไม่มีการแก้ไขแล้วมั้งอันหนึ่งอาจจะยเพราะว่าสกิลพวกนี้มันไม่ค่อยส่งผลอะไรกับเกมมากมายนะเขาก็เลยไม่เคยจะปรับเปลี่ยนอะไรมันเลย คือในความเห็นของผมก็คือ คุณชอบเผ่าไหน คุณเลือกเผ่านั้นเลย อย่าไปดูที่สกิลนะคุณชอบหน้าตาท่าทางจากเผ่าไหนเนี่ยคุณเลือกเผ่านั้นเลยเพราะถ้าเกิดคุณเลือกอันนี้เห็นเพราะเห็นว่ามันน่าจะมีผลกับการเล่น บอกเลยว่ามันไม่มีผลชัดเจนขนาดนะครับ คือมีผลน้อยมากๆหลักศูนย์ทศนิยมเลยทีเดียวอันต่อไปเป็นทริคเล็กๆ นะฮะในส่วนของเรื่องการสร้างตัวละครขนาดของตัวละครส่วนสูงอะไรพวกนี้ผมยกตัวอย่างบาลาก้ากับเอลินแล้วกัน เพราะว่าบาลาก้านี่เป็นตัวละครที่มีขนาดใหญ่ที่สุด กว้างที่สุด และในขนาดเดียวกันของเอลินก็เป็นตัวละครที่ตัวเล็กที่สุด ในความใหญ่และความเล็กสูงอะไรพวกนี้มันมีผลนะฮะในการเล่นในหลายๆส่วนเลยทีเดียว อย่างเช่น มัน มีทั้งข้อดีและข้อ เสียในตัวเอง ฮะ อย่างเช่น ตัวละครที่มีขนาดตัวสูงใหญ่เนี่ยข้อดีของมันก็คืออพระฮิลเลอร์ ประจำทีมเนี่ยจะมองเห็นแล้ว ก็ล็อกเป้าได้ง่าย คือลากเมาส์เนี่ยโดนเสมอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะ ว่า ตัวใหญ่ มาก ชัดเจน แต่แล้วก็ในเรื่องของเวลาลง PVP เนี่ย ตัวละครที่มีความใหญ่โตชัดเจนเนี่ย มันจะเป็นตัวดึงดูด เป้าสายตาเอาง่ายๆว่าเป็นตัวล่อตีแล้วกัน เป็นตัวดึงดูดเท้าจากศัตรูมากๆเลย โดยเฉพาะบาลาก้าหรืออามันที่สวมชุดคอสตูมแบบขาเรียกไงดี สีสัน สะท้อนแสงสีสันแสบตาอะไรเงี้ย คือเห็นชัดๆแล้วว่าไอ้นี่มันแทงแน่นอน แต่ว่าแม่งเอามังกรเลยก่อนกุดมันไส้อะประมาณนั้นือคือมันเป็นข้อดีของตัวแทงี่ดึงความสนใจของศัตรูมาที่ตัวเรานะฮะมันคือข้อดีของตัวละครให้ตัวใหญ่ ก็ข้อในในข้อดีก็มีข้อเสียเหมือนกัน ก็คือข้อเสียเนี่ยถ้าเอาตัวละครที่เป็นตัวใหญ่ มาก ๆแบบนี้ไปเล่นเป็นเป็นอะไรดีเขาเรียกเป็นตัวดาเมจหรือตัวฮิลเลอร์อะไรเงี้ยก็อาจจะโดนล็อกเป้าได้ง่าย เนื่องจากเหตุผลจากข้อดีแหละกลายมาเป็นข้อเสียแล้วคันนี้ตัวเราเป็นฮิลเลอร์ใช่ไหมตัวบางแล้วโดนล็อกเป้าเห็นแต่ชัดแต่ไกลเฮ้ยนั่นฮิลเลอร์ของฝั่งนู้นนี่นะกูจำได้ เอามันก่อนเลยสวยไป ก็ ในข้อดีก็มีข้อเสียนะฮะ ก็เลือกใช้ให้ได้ถูกจังหวะแล้วกัน อีกอันนึงในในเรื่องของการที่ตัวเล็กแบบ เอลิน ข้อดี มัน จะ เหมือนจะกลับกันกับของตัวใหญ่ เมื่อกี้ก็คือ ถ้าตัวเล็ก เนี่ย มันจะว่องไวหลบหลีกศัตรูง่ายศัตรูจะมองมันค่อยเห็นในเวลาชุลมุนนี่เพราะมันเตี้ย แล้วก็ในส่วนของสกิลเนี่ยอย่างเช่นถ้าเอลินไปเจอกับไปท่าแบบไงดีหนึ่งหนึ่งกับตัวละครที่มีขนาดสูงใหญ่ กว่าเอลินมากๆเนี่ยอย่างเช่นไปดวลอามันอะไรเงี้ยแล้วเราทำเอลินมาเป็นตัวเล็กๆสกิลบางสกิลของอามันหรืออย่างของวอริเออร์อะไรเงี้ยอย่างมันเวลากดใช้แล้วสมมติว่ามันจะพุ่งเป็นเส้นตรงสมมตินะฮะสมมติสกิลนั้นพุ่งเป็นเส้นตรงมาหาเราเนี่ยแล้วไอ้เส้นนั้นน่ะอยู่สูงกว่าส่วนสูง อยู่สูงกว่าหัวของเอลินจะกลายเป็นว่าเอลินหลบสกิลนั้นไปโดยออโต้เลยโดยไม่ต้องหลบไปทางข้าง ๆไปอย่างใดก็คือสกิลมันอยู่สูงกว่าหัวเอลินมันเตี้ยก็เลยรอดประมาณนั้นเนี่ย คือมันเตี้ยก็เลยก็เลยรอดจากสกิลนั้นไป แต่ว่านี่คือข้อดีนะฮะข้อเสียของมันก็มีใหญ่หลวงเหมือนกัน นั่นก็คือ พระมองไม่เห็นครับ ในเวลาชนชุลมุนหรือว่าลงดันอะไรเงี้ยบ่อยครั้งเลยมาก ๆ ที่เราจะล็อกเป้าเอลินที่ตัวเล็กๆ ไม่โดนคือเป้ามันเล็กมาก ถ้าพระไม่ตั้งใจลากเมาส์ให้โดนจริงๆเนี่ยบางทีบางจังหวะบางสถานการณ์เนี่ยมันก็ทำให้เสียเวลาในการล็อกเป้าหิวช้าเกินไป ก็ตายไงแกได้เหมือนกัน นั่นก็เป็นข้อเสียในข้อดีและก็ ข้อดีในข้อเสียในเรื่องของรูปร่างส่วนสูงนะครับ จบคลิปนี้ แล้วฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ คลาสอาชีพกันบ้าง เดี๋ยวรรอรับชมดูครับสวัสดีครับ